Hello! w h าไปว่ามัมีอะไรเกิดขึ้นนะ s p a c อร่อยมันนัวเนียดีนะ มันไม่ได้หวานหวานเจี๊ยบเหมือนบ้าน เดมากัค์มาที่อติดมอะไรล่ะ l o n ราไป่้อมา้าจะมองไม่เห็นใช่ไหมแบบนั้นอะขโมยขนมแบบนั้น่อม้าจะมองไม่เห็นไม่ดี ถ้ากชินมาเข้าหัวมากินไว้ด้วยเขโมยได้แล้วขโมยได้แล้วชอบนวเป็นนวดเรียบร้อยเลยเนาะกไม่ได้เรามีหลักฐานเรามีหลักฐาน